สิทธิคนพิการทางการศึกษา จะเห็นได้ว่าไม่ว่าคนพิการหรือประชาชนทั่วไปในประเทศไทย จะต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพรบการศึกษา แต่สำหรับคนพิการจะมีแหล่งการเรียนรู้สถานศึกษาที่รองรับคนพิการ หรือบริการทางการศึกษา สำหรับคนพิการที่พึงจะได้รับมีอะไรบ้างนั้น เราไปชมกันเลยครับ จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว งานช่วยเหลือผู้ที่พิการนี้ ก็คือความสำคัญยิ่ง เพราะว่าผู้ที่พิการไม่ได้เป็นผู้อยากจะพิการ และอยากช่วยเหลือตนเอง ถ้าเราไม่ช่วยเขาให้สามารถที่จะปฏิบัติงานอะไรเพื่อชีวิต และมีเศรษฐกิจของครอบครัว จะทำให้เกิดสิ่งที่หนักในครอบครัว หนักแก่ส่วนรวมฉะนั้น นโยบายที่จะทำก็คือ ช่วยเขาให้ช่วยเหลือตนเองได้ พื่อให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม พระราชดำรัสของพระองค์ท่าน เป็นแรงบันดาลใจที่ส่งเสริม สนับสนุนผลักดันให้เกิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิ โอกาสทางด้านการศึกษา กฎหมายทุกฉบับ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ก่อให้เกิดนโยบายของหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานหลักได้มอบนโยบาย ผ่านหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนองเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาคนพิการ เช่น พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่2ปีพุทธศักราช 2545 และปีพุทธศักราช 2553 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ปีพุทธศักราช 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่2ปีพุทธศักราช 2556 โดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาสำหรับบุคคล ซึ่งมีความบกพร่อง ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา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 ซึ่งแบ่งประเภทของคนพิการดังนี้ 1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น 2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 3. บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 4. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 5. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 6. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 7. บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ 8. บุคคลออทิสติก 9. บุคคลพิการซ้อน จากกฎหมาย นโยบายดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดบทบาทภารกิจ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย ให้คนพิการได้รับการศึกษาตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเสมอภาคคือรูปแบบการจัดการศึกษาในมาตรา 15 ของพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาแห่งชาติ ที่หลากหลายทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ในมิติต่างๆ โดยศูนย์การศึกษาพิเศษจำนวน 77 แห่งใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการจำนวน 238 แห่ง ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มตั้งแต่ 0 ถึง 4 ปี และอายุ 5 ถึง 6 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา เป็นการประสานการทำงานร่วมกัน ระหว่างครูการศึกษาพิเศษ นักวิชาชีพและผู้ปกครอง ให้บริการที่บ้านตามโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ในกรณีเด็กพิการที่มีความพิการในระดับรุนแรง มีการประเมินคัดแยก คัดกรอง และให้บริการที่สอดคล้อง กับความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล มีแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว และแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล นอกจากนั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษยังให้บริการเด็กที่พบความพิการภายหลัง กระทรวงศึกษาธิการได้จัดระบบให้เด็กพิการในสถานศึกษาทุกสังกัด มีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่น ทางการศึกษาเพื่อเป็นเครื่องมือให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพในหลายมิติ เช่น โรงเรียนเฉพาะความพิการจำนวน 46 แห่ง มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำและมีทักษะชีวิตจำนวนเด็กพิการในโรงเรียนเฉพาะความพิการและศูนย์การศึกษาพิเศษ รวม 77,276 คน โรงเรียนทั่วไป ที่มีการจัดการเรียนร่วม และเรียนรวมในเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษาจำนวน 21,766 แห่ง ซึ่งมีเด็กพิการเรียนรวมทั้งสิ้นจำนวน 346,276 คนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมีเด็กพิการเรียนรวมจำนวน 21,986 คน สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ซึ่งมีเด็กพิการเรียนรวมจำนวน1,030 คนสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งมีเด็กพิการเรียนรวมจำนวน 2,695 คนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งมีเด็กพิการเรียนรวมจำนวน 5,276 คน ทั้งนี้มีเด็กพิการเรียนรวมทั้งระบบรวมทั้งสิ้น 454,539 คน ภาพแห่งความสำเร็จ การดำเนินงานที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่ยังพบว่ามีเด็กพิการและเด็กที่มีภาวะเสี่ยงอีกเป็นจำนวนมาก ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยทางกายภาพ เช่น เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ที่มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ บุคคลออทิสติกจำเป็นต้องได้รับการคัดกรอง และประเมินความสามารถ เพื่อวางแผนในการจัดการศึกษา จากกฎหมายและการประกาศนโยบาย จึงได้มีการกำหนดจุดเน้น ให้การจัดการการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ ให้สอดคล้องกับนโยบาย ของพนักท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านพลเรือเอกนรงพิพัฒนาสายเรื่องการสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย จะต้องให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมและเป็นธรรม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ว่า คนพิการได้รับการศึกษาตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเสมอภาคจากนโยบายดังกล่าว ความยั่งยืนของการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาของเด็กทั่วไป และเด็กพิการทั้งระบบ ที่สะท้อนปณิธาน ที่มุ่งมั่น ต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการทุกคน ให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยเด็กพิการได้รับพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย รวมทั้ง ความศรัทธาที่มีต่อวิชาชีพครู ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกคน และคณะบุคคล องค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมที่จะร่วมประสานใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้เกิดแสงสว่างทางปัญญาทางปัญญา จะเห็นได้ว่าหากคนพิการเหล่านี้ได้ทราบถึงสิทธิที่พวกเขาจะได้รับ รวมถึงเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อการเรียนรู้ และบริการทางการศึกษาเฉพาะบุคคลจะทำให้พวกเขาได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกับคนอื่น